นอกจากนั้นเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำจากการสู้รบกัน ซ้อมฟันดาบ ซ้อมมือ ซ้อมดาบคู่ต่างๆ ความรู้วิทยาการเหล่านี้เป็นความรู้ไทย ความรู้ของพมา่า ความรู้ของมอญได้สุประสิทธิ์ประสาทและก็ผสมผสานอยู่ในชีวิตของสุด็จพระนเรศวรักรุงหงสาวดี เรื่องราวที่เป็นความทรงจำของคนไทยท่ามกลางท่ามกลางการฝึกซ้อมรบการเล่นของยุวกษัตริย์ต่าง ๆ เหล่านี้เอง จึงเหตุเกิดเหตุการณ์เป็นเรื่องของความทรงจำและเล่าสืบทอดกันมาถึงการละเล่นที่เราเรียกว่าชนไก่ การเล่นชนไก่ ถือเป็นการเล่นของเอเชียออกเฉียงใต้ เป็นการเล่นที่เกิดขึ้น ทั่วทั้งประเทศทั้งไทยทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซีย แล้วก็ในพม่ามีการเล่นชนไก่หมดเลย เหตุการณ์การเล่นชนไก่ครั้งนี้เอง จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าความทรงจำของผู้คนต่อเหตุการณ์ในการชนไก่ครั้งนี้ เล่าว่าสมเด็จพระนรศวชนไก่อยู่กับมังสามเกียรติ ซึ่งเป็นลูกชายของบรรทาบุเรงและหรือเป็นหลานของบุเรงนอง มีการชนไก่กันนะและมีการต่อสู้กัน ไก่สมเด็จพระเเรสวนมีการชนะอยู่หลายครั้ง ก็ทำให้เกิดการท้าทายแล้วก็บอกถูกกล่าวในทางเสียหายว่าเป็นไก่ของเฉลยไม่ได้มีความสามารถอันใด สมเด็จพระเเรสวนก็ทรงตั้งปณิธาน แล้วก็รู้ลึกถึงเสมอว่าว่าเหตุการณ์ครั้งที่ทำให้พระองค์เจ็บช้ำน้ำใจพระองค์ก็เลยพูดออกไปทันทีเลยว่า ไก่เนี่ยเป็นถึงเป็นไก่เฉลยแต่ถ้าจะชนไก่เพื่อชิงบ้านชิงเมืองกันก็ย่อมได้ แสดงให้เห็นถึงไก่ตัวเนี้ยเป็นถึงเป็นไก่เฉลยก็จริง แต่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะไก่ของมังสามเกียรติซึ่งเป็นเจ้าประเทศสลาดถ้าพันนันครั้งต่อไปพันันแลกบ้านแลกเมืองกันเลยดีไหมเพื่อจะให้เห็นว่าไก่ตัวเนี้ยสำคัญอย่างไร เรื่องเล่าเหล่านี้น่าสะท้อนปณิธานของ ยุวกษัตริย์หนุ่มที่อยู่ที่กรุงหงสาวดี ที่รู้สึกถึงความ เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่ตัวเองเป็นรองต่างๆ และถูกถูกกดขี่ต่างๆ ภาพนี้เองทำให้เกิดกระบวนการของการเคลื่อนย้ายหรือการอพยพ แยกออกตัวออกมาเสด็จกลับมาเมืองพิษณุโลก ช่วงเวลานี้เองจึงเกิดเหตุการณ์เล่าถึงความสัมพันธ์อยู่หลายๆ ชุด เช่น สมเด็จพระนเรศวรทรงแลกตัวประกันกับพระสุพรรณกัลยาหรืออยู่ร่วมกันเลย ตั้งแต่ที่กรุงหงสาวดีโดยไปพร้อมกันตั้งแต่ครั้ง2112สมเด็จสวนและพระสุพรรณกัลยาก็ไปพร้อมกันทั้งสองพระองค์นะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแน่ๆพระสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรได้อยู่กันที่หงสาวดี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ช่วงเวลานี้เอง พระสุพรรณกัลยาได้เป็นบาทบริจริกาหรือเป็นหนึ่งในชายาของบูเรียงนองนะช่วงเวลานี้ก็เกิดการประสูติพระธิดาขึ้น พระนเรศวรเองเมื่อจะเสร็จกลับอยากชวนพระพี่นาง หรือพระสุพรรณกรยากลับมาด้วยที่กรุงศรีอยา แต่ติดว่าพระพี่นางคิดว่าจะเป็นการลำบากที่เอาผู้หญิงเดินทางไปในการหนีออกนอกประเทศ ออกจากคงสวัดีกลับที่ประเทศไทย หรือขณะเดียวกันก็มีพระธิดาทรงพระยาวอยู่ ซึ่งการเดินทางจะลำบากพระองค์ก็เลยสละ พระองค์เองอยู่ที่หงสาวดี และให้พระนเรศวรเสด็จกลับเมืองพิษณุโลกมาช่วยราชการแผ่นดิน